จะเป็นตัวแทนของสารประกอบอัลเคนนะคะ ตัวที่สองก็จะเป็นไซโคเฮกซีนก็จะเป็นตัวแทนของอัลคีนนะคะ แล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นเบนซีนแน่นอนก็เป็นตัวแทนของอะโรมาติกนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียงลำดับนะคะเป็น n h e p t a n e นะคะอันตรงกลางก็จะเป็นไซโคเฮกซีนแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นเบนซีน เดี๋ยวเราจะหยดสารแต่ละตัวเนี่ยในถ้วยกระเบื้องนะคะ แล้วก็จะจุดไฟให้ดูให้ดูการเผาไหม้ว่าสารแต่ละชนิดเนี่ยเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วให้สีของเปลวไฟเหมือนหรือต่างกัน ยังไงรวมทั้งการเกิดขมเหลาของสารแต่ละชนิดนะคะอ่ะเดี๋ยวให้พี่เขาสาธิตให้ดู ลองเปรียบเทียบดู ว่าแต่ละอันเนี่ยอันไหนมีขมเหลาเยอะที่สุด นไหนน้อยที่สุดหรืออันไหนไม่มีเลยนะคะมุมซีเยอะสุด แล้วก็ไปเขียนวิเคราะห์ผลมาว่าทำไม นะคะ โอเคนะเห็นทุกคนแล้ว เดี๋ยวเราเป่าไหมอ่ะต้องเป่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราสามารถมาดูขมเหลาในถ้วยกระเบื้องที่เหลือก็ได้นะคะ ว่าอันไหนเนี่ยมีขมเหลาเยอะกว่ากัน อ่ะอันนี้เสร็จไปในเรื่องของความไวไฟนะคะ ถัดมาเนี่ยการทดลองที่สอง การทดลองที่สองเนี่ยจะเป็นการเตรียมอะเซทิลีน อย่างที่อาจารย์เขาบอกว่า ไอ้เจ้าตัวอะซิทิลีนเนี่ย C ทริปเปิลบอล C นะคะตัวนี้เป็นแก๊สเราเรียนมาแล้วเนาะในเรื่องปฏิกิริยาการเติมออกข้อสอบด้วย เพราะฉะนั้นสารตัวนี้เนี่ยเวลาเตรียมนะคะ เราจะเตรียมได้จากแคลเซียมคาร์บด์เป็นของแข็งนะคะ ตัวนี้จะทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วก็สร้างสารที่มีชื่อว่าอะเซทิลีนขึ้นมา อะเซทิลีนที่เกิดขึ้นเนี่ย เป็นแก๊สนะคะ คราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอะเซทิลีนเนี่ย มันเกิดขึ้นแล้วจริง ๆ เราก็จะทำการจุ่มสายยางอันนี้นะคะ ลงไปในน้ำ ถ้าเกิดว่าเราเห็นฟองอากาศแสดงว่าเกิดแก๊สอะเซทิลีนแล้ว ถูกต้องนะคะ ตามที่เคนบอกเป๊ะเลยนะคะ เพราะฉะนั้นอ่ะอันดับแรกเนี่ยในการทดลองนี้นะคะเราจะทำถ้าเราดูในหนังสือแลบเราจะทำการทดลอง 2.1 2.2 2.3 แล้วก็ 2.5อาเดี๋ยวเริ่มต้นให้พี่เขา generate อะซิทิลีนก่อนนะคะการทดลอง 2.1 เนี่ยพอเราได้แก๊สอะซิทิลีนแล้วเนี่ย เราจะทำปฏิกิริยากับ โบรมีนในไดคอโรมีเทน อันนี้ใส่แคลเซียมคาร์บายเนาะ แล้วก็ใส่น้ำนะคะ แล้วก็เราจะทำการเขย่า ถ้าเกิดว่ามีแก๊สอะซิทิลีนเกิดขึ้นเนี่ย เราจะต้องเห็นฟองแก๊สนะคะในอ่างน 没办。 ข้างเลยเออดบอกแล้วอันนี้เราก็เลยสาธิตให้ดูเนาะเพราะมันมีกลิ่นเหม็น แล้วก็อันตรายด้วยนะคะแกเอาลอ่ะเป็นไงเห็นฟองแก๊สหรือยัง ตอนนี้เห็นชัดเจนแล้วนะคะ จะเห็นเป็นฟองอากาศเกิดขึ้นนะคะ ตัวฟองอากาศอันนี้ก็คือจะเป็นอะซิทิลีนแก๊สนั่นเอง คราวนี้พอได้อะซิทิลีนปุ๊บ ทำปฏิกิริยากับสารของเราตัวที่ 1โบรมีนในไดคอโรมีเทน ก่อนทำการทดลองเนี่ย ลักษณะมันเป็นสีส้มใช่ไหม เดี๋ยวเราจะผ่านแก๊สอะซิทิลีนเข้าไปนะคะ เกิดปฏิกิริยาอะไร ก็คือการเติมโบรมีนตรงที่พันธะสามสามนะคะ ออกข้อสอบด้วยนะโอ้ออกข้อถามว่ากลิ่นอะไรได้สามารถอธิบายได้เลย ว่ากลิ่นเป็นยังไงอาจจะออกข้อสอบเก็บกลิ่นไหมคะอาจจะออกข้อสอบว่ากลิ่นเป็นยังไงได้หด ่านแก๊สเข้าไปในหลอดแล้วนะคะ สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีจางเลยอ่ะแล้วก็บันทึกผลไปด้วยค่ะ 第二个，第三个呢？ ที่รินไปแล้วนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นยังไงบันทึกผลไปนะคะอาจารย์ก็จะไม่ค่อยเขาดีเขาดีเขาเกียรอันที่2เนี่ยทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีนะคะ แล้วก็ในนี้มีกรดซัลฟูริกเจือจางอยู่ด้วย เอาดีแต่เป็นมองสีม่วงสีส้ม

หลังจากที่ผ่านแก๊สไปแล้วเนี่ย เป็นยังไงนะคะ อันที่ 3 เนี่ย จะเป็นหลอดที่มีซิลเวอร์ไนเตรตแล้วก็แอมโมเนีย อันนี้นะคะซิลเวอร์ไนเตรตในแอมโมเนียหลังจาก